พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอน e n b r i s แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ การใช้ชีวิตประจำวันของคนเรามีความเสี่ยงมากขึ้น เราไม่มีทางรู้เลยว่าอากาศรอบๆตัวเรานั้นมีเชื้ออะไรอยู่บ้าง สิ่งที่ทำได้คือต้องหาวิธีป้องกันเชื้อโรคเหล่านั้นครับ ตอนนี้มีการพัฒนาแผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษที่ฆ่าแบคทีเรียและฆ่าเชื้อวัณโรคทั้งยังกันน้ำและแสง UV ซึ่งตอบโจทย์ตลาดแผ่นกรองอากาศในเครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศที่กำลังเติบโตด้วยครับ นักวิจัย สวทช พัฒนาแผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษหรือ e n b r i s โดยมีจุดเด่นของเทคโนโลยีการผลิตทาให้ได้เส้น ใยนาโนมันติฟังก์ชันที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร และวัสดุที่ได้จากเส้นใยนาโน มีลักษณะที่เป็นรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมากจึงมีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียสะท้อนน้ำป้องกันรังสี UV มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น สามารถขึ้นรูปในผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆได้ดี ใช้ในการกรองละเอียดได้ทั้งน้ำและอากาศ ทั้งยังสามารถทำความสะอาด และทนต่อแสงแดดได้ ใช้งานได้ทั้งในสถานพยาบาลแหล่งชุมชน หรือสถานที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง ต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับนักลงทุน ผู้ผลิตแผ่นกรอง หรือไส้กรองอากาศผู้ผลิตชิ้นส่วน ่วนและประกอบอุปกรณ์กรองอากาศฟอกอากาศ หรือปรับอากาศสำหรับผู้ที่สนใจ รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีนี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandtechshow.com วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000